วัสดีครับ มาพบกับผมนะครับ สุดมอนครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาน น่าจะ 20 กว่าวันนะยี่สิบห้ากว่าวันนะตั้งแต่ที่ผมลงคลิปโควิดไปไม่รู้ไม่มันติดหรือเปล่านะ ตอนนี้ เพราะว่าดับเจิของผมมันสายสายมันฉีกนะ ของโคโปทำเสียง่ายต่ผมก็ไม่รู้นะโอเค ผมก็เอารถเข้ามาล้างครับ หลังจากไม่ได้ขับนาน วันนี้ก็ไปทน ทำงานวันที่สองนะทุกวันวันแรกก็จะถ่ายคลิปลืมเอาสายชาร์จ มานะครับนะลืมเอาสายชาร์จแล้วทีนี้ โกโปมันแบตหมดนะครับ ผมดูลืมดูไงผมเลยไม่ได้ถ่ายเ็กก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ อ่าคือรถคันนี้ผมไม่ได้ขับนะครับคือขับเรือมันขึ้นตรง ไอ้น็อตตรงอะไรอย่างนี้ครับ ผมก็เลยเอามาล้างอาชีดนะครับ ผมจะล้างเองก็ได้นะครับ คือมันสายยาง มันกาดหมดแล้วนะครับ ที่โรงงาน นะผมก็เลยเอามาลองเข้าล้างที่ไอ้นี่ดูคาแคร์ดูถือว่ามันจะสะอาดผมล้างด้วยตัวเองนะครับอันนี้กำลังเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับต่อเลยล้างที่คาแคร์นะ ก็นั่นนะครับตั้งแต่ซื้อมาสิบเดือน นะครับนะยังไม่เคยเข้าล้างทาแคร์เลยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับนะจะไม่ได้ดูเลยว่ามันจุดที่ผมล้างไม่สะอาดว่ามันสะอาดดีหรือยังนะครับ นะต้องรอให้ดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันเริ่มจะมืดแล้วนะครับ มันดูไม่ชัดแต่ดูข้าวแล้วข้างในข้างอะไรมันมันพลาสติกมันดูเหมือนใหม่หมดเลยนะครับ นะ มันเหมือนรถใหม่จริงๆนะมันมันน้ำยาเขาน่าจะดีกว่าที่ผมซื้อมานะครับ คือช่วงนี้ฝนมันมันมันไม่ตกหลายวันแล้ว ก็เลยเอามาล้างถ้าฝนตกผมก็คงล้างเองครับก็ผมใช้ระยะเวลานะครับหายจากโควิด เนี่ยกว่าจะมาทำงานได้นะครับ20วันนะครับ ก็คือเป็นไม่หนักมากครับ ก็คือกักตัวไว้เผื่อมันยังมีเชื้ออยู่นะครับ ก็คือผมตรวจเกือบจะทุกวันนะครับ หลังจากไม่ได้กลิ่นแล้วประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับผมมาตรวจก็ปรากฏว่าไม่มีเชื้อแล้วนะครับ นะถ้าใครติดก็แนะนำให้ทักไปหาไอทีมงานหมอฤทธิ์นะครับนะถ้าใครเป็นติดโควิด นะ ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคือผมทัก ส่งเรื่องไปทางเทศบาลแล้วก็แล้วนะครับนะหายยี่สิบกว่าวันนะครับถึงจะโทรมาหาผมนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ นั่นเลยจะไปไหนกันนะพี่ใจเย็นใจเย็นรนมันติดโอเคต่อเลย ก็นั่นแหละครับ ก็ได้ยาจากหมอเย็นแล้วก็ได้ยาจากโรงพยาบาลนะครับนะส่งมาให้นะ ติดต่อนะครับ ผมว่าผมกักตัวที่บ้านนะครับ นะ ไม่อยากไป เริ่มภาระให้กับสนามโรงพยาบาลสนามนะครับ นะ ให้เขารับผู้ป่วยที่พอแบบเคสที่มันอาการหนักหน่อยนะครับนะผมก็อาการไม่หนักนะครับนะ ไม่ไม่ไม่มีอาการแค่ไม่ได้กินเท่านั้นเองก็เลยตัดสินใจนะครับนะอยู่บ้านนะก็พอดีว่ามันเซ็กซเด่นไปหน่อย ตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับแฟนผมร้องไห้กับทุกวันนะครับตอนที่ผมเป็นคือมันเดือนเรื่องยากลำบากนะนะ ประกันประกันผมทำมือผมลืมบอกไปเพราะว่าผมผมทำประกันโควิดไว้นานะ ตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกที่มันหายไปเลยนะนะ รอบแรกที่มันกระจายลงคือแบบไม่พบผู้ติดเชื้อเลยนะครับนะ จะค่ารักษาสูงสุดห้าหมื่นบาทนะครับนะแล้วทีนี้โควิดทุกวันนี้นะัะ พิจารณาทดแทนค่าทดแทนสินใหม่นะครับนะ ก็กำลังอยู่ในดำเนินการนะครับนะตอนนี้ผมยังไม่บอกชื่อประกันภัยนะครับที่ผมทำไว้แต่ว่าประกันภัยที่ผมทำไว้เป็นคนิัดใหญ่นะครับนะออกทีวีนะครับนะเดี๋ยวถ้าได้เงินได้รายตามสัญญาที่ทำไว้ผมก็จะมาเฉลยกันนะว่าประกันเจ้านี้ดีหรือเปล่านะครับนะ เพราะว่าไม่อยากให้เกิดประเด็นดราม่าเรื่องประกันนะครับ เพราะมันมีหลายเจ้ามากเลยนะครับที่แบบ ใส่ไม่จ่ายนะครับนะกรณีเกิดโควิดโอเคเรื่องโควิดนะครับก็คุณตอนนี้ทำนะเรื่องอ่าเรื่องว่าผมจอดนะครับนะ ผมจอดไว้กวันนะครับนะไม่ได้ไม่ได้สตาร์ทเลยแล้วก็ผ้าคลุมไว้นะครับนะที่นี่ฝนมันตกใช่ไหมครับนะเพราะว่าที่ผมจอดรถน่ะมันไม่มีผ้าคลุม ก็เลย ึ้นนะครับ พวกายน้ำฝนนะ มันมันเข้ามาในรดน้ำนะ มันทำให้เกิดข้าวเกลือนะครับ ข้าวเกลือตรงที่เป็นรอยน็อตรอยอะไรนะครับ มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะคนัผมก็เลยมาเข้าคาแคร์ก็ต้องลองดูก่อนครับว่าผมเพิ่งซื้อน้ำยามาจะไม่กล้าล้างเองนะครับนะก็มีทางต่างก็ยังเล่น เดตให้ฟังว่าอาการเป็นยังไง แล้วก็จะกลับมาทำคลิปต่อแล้วนะครับ ก็จะเป็นเอ่อทำเกี่ยวกับแต่งรถครับรถนี่แหละครับ แล้วก็งาน DIY นะครับนะทำสีทำนะก็จะพยายามทำนะครับนาที่ผมเคยทำมาที่เป็นก่อนก็จะพยายามทำตามคอนเทนต์แนวแนวนั้นนะครับ นะส่วนใครนะครับที่มีเอ่อ ไอเดียนะครับ๋ยวให้ผมทำคอนเทนต์อะไรผมก็จะพยายามทำนะครับนะ ตอนนี้มันมีประจำประจำอยู่นะผมไม่ได้ทำยูทูบเป็นอาชีพหลักครับนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะ h ก็เพื่อนๆคนไหนนะครับนาที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับ เกี่ยวกับ เจ้าเซตเดก์ยี่สิบห้าคันนี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับนะหลังจากดูคลิปนี้นะครับนะ คือถ้าผม มีเงินนะครับ ถ้าผมอยากจะซื้อของมาแจกนะครับเอฟแต่ว่า FC ไม่ใช่นะครับ ผมมี FC ผมเยอะนะครับ อย่างน้อยก็ไม่ถึงสี่คนมั้งนะครับ นะถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับ นะ ผมจะให้คนที่เออ ติดตามผมมานานแล้วนะครับนะผมทำ YouTube มา5-6 ปีแล้วนะครับนะคือแบบไม่ได้ลงคลิปวันเมื่อก่อนผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับปืนนะครับ นะ ก็ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วเพราะว่าเกมนะครับนะหลายคนก็ถ้าคนเก่าที่ติดตามผมก็น่าจะรู้ดีนะนะก็ตอนนี้ก็นับตัวเป็นคนดีครับ เมื่อก่อนอยู่วงการสีเทามันอยู่ลำบากนะครับก็ตอนนี้ก็มาที่สว่างหน่อยนะนะผมก็ เดี๋ยวใครอยากฟังเรื่อง โครงการสีเทาผมจะมาเล่าอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังโครงการสีเทามันเป็นยังไงนะครับนะเล่าหมุดเกือกเลยครับ มีการโกง กันไหมอะไรอย่างนี้ซื้อขายกันยังไง อะไร อย่างนี้ยครับนะผมจะมาเล่าหมุดเกือกเลยนะครับนะคือผมจะเล่าเรื่องไปการดัดแปลงปืนนะครับ ของชาวไอ้รักกันนะครับนะ มีให้ฟังว่าเขาทำกันยังไง ผมเล่าไปแล้วเนาะหลายคลิปแล้วใครอยากฟังเรื่องปืนแปลงอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับนะเรื่องรถเรื่องปืนเรื่องอะไร ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ คือแบบตอนนี้ผม ผมวางมือหมดทุกอย่างนะครับ เรื่องเรื่องปืนแล้วทีนี้ผมก็ มีความรู้ถ้ามีความรู้นะครับดังเมื่อก่อน ผมก็อยู่มานานนะครับ หลายปีนะครับนะใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับนะเพื่อเป็นการศึกษานะครับ จะได้ไม่ต้องโดนโกงโดนอะไร เพราะที่สำคัญมันผิดกฎหมายนะครับเรื่องปืนผมก็มาแจ้งข่าวแค่นี้ครับ โอเคใกล้จะถึงบ้านแล้ว ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ